สักมาขอบใจขอบมันอยู่ในนี้ครับขอบขอบต่อต่อไปต่อต่เลยฮัลคลังพดดูจุดนี่อันนี้ Yeah. one mind. không bây giờ đi Thôi tờ căng cái tờ thôi Rồi Khăn khăn phất tiêu chấn Ừ One. Yeah. tâm của anh Minh anh Thánh